มักคุเทศตอบว่า Il vous faut visiter le musée Phuket t a y u a C'est un musée qui raconte l'histoire de la communauté chinoise à Phuket. แปลว่า คุณต้องไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัว เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องประวัติของชุมชนชาวจีนในจังหวัดภูเก็ตคำว่า Il vous faut แปลว่าคุณต้อง เป็นสำนวนที่ต้องตามด้วยคำนามหรือคำกรารูปเดิม ในประโยคนี้ใช้ตามด้วยคำกริยารูปเดิม คือ visiter แปลว่าเยี่ยมชม ไปเที่ยวชม คำว่า le เป็นคำนำหน้านามชี้เฉพาะเจาะจง เนื่องจากใช้ชื่อพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวซึ่งมีอยู่พิพิธภัณฑ์เดียว คำว่า c'est แปลว่านี่คือ ใช้ในการนำเสนอคนสัตว์หรือสิ่งของ เทียบได้กับคำว่า this is ในภาษาอังกฤษคำว่า m u s i e เป็นคำนามเพศชายเอกพจน์คำว่า qui เป็นคำเชื่อมประโยคที่เรียกว่า pronom relatif หรือ relative pronoun แปลว่าซึ่ง ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคความรอง ในที่คำที่ถูกขยายความคือคำว่า musée คำว่า histoire เป็นคำนามเพศหญิงเอกพจน์ แปลว่า ประวัติศาสตร์ เรื่องราว เรื่องเล่าคำว่า communauté เป็นคำนามเพศหญิงเอกพจน์ แปลว่าชุมชนคำว่า chinoise เป็นคำคุณศัพท์เพศหญิงผันตามคำนาม communauté แปลว่าเกี่ยวกับจีน ของจีน ประโยคคำถาม et le guide en français แปลว่า แล้วไกด์ภาษาฝรั่งเศสล่ะคำว่า et แปลว่าและคำว่า guide แปลว่าไกด์หรือมัคคุเทศคำว่า en français แปลว่าเป็นภาษาฝรั่งเศส